ได้แค่นิดเดียวเอง เอ๊จะทำยังไงให้อากาศเข้าไปในถุงได้เยอะเนี่ย สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสายทริครายการที่จะนำทริคมาคิดกับชีวิตประจำวันของคุณ วันนี้นะคะพี่เหมียวเนี่ยนะคะ ก็จะมีการทดลองค่ะ นี่นะคะเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะ แต่เมื่อกี้ค่ะทดลองไม่หลายครั้งมากเลยค่ะ ไม่สามารถที่จะเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้เต็มถุงสักที ก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าอากาศเนี่ยอยู่กับเราค่ะ ทุกที่ทุกทางทุกฝนทุกแห่งเลยอ่านะคะ แต่ว่าเราจะทำยังไงคะให้อากาศเนี่ยมันสามารถเข้าไปในถุงได้เต็มถุงค่ะ เอาเป็นว่าขอผู้ช่วยกันแล้วกันค่ะก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยหน่อยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ พี่เหมียวเนี่ยพยายามเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะ แต่ว่าเป่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เต็มถุงสักที ได้แค่นิดเดียวเองค่ะ เดี๋ยวพี่เหมียวเนี่ยก็จะให้พี่ตูนเนี่ยมาช่วยพี่เหมียวเป่าอากาศเข้าไปในถุงก็แล้วกันค่ะได้เลยครับพี่เหมียวเนี่ย มีถุงมากหลายขนาดมากเลยค่ะตั้งแต่เล็ก ไปจนใหญ่เลยค่ะพี่ตูน เดี๋ยวให้พี่ตูนเลือกดีกว่านะคะ ว่าพี่ตูนเนี่ยอยากจะเป่าถุงขนาดไหนให้เหมาะสมกับพี่ตูนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแน่นอนครับก็ต้องเป็นขนาดนี้ครับเล็กนิดเดียวเองค่ะพี่ตูนใช่ครับลองดูค่ะพี่ตูนค่คะโอ้โหนี่นะคะที่พี่ตูนคิดว่าเหมาะสมกับตัวของพี่ตูนแล้วค่ะโอเคค่ะ พี่ตูนค่ะ การทดลองนี้ค่ะ ง่ายมากค่ะคถุงเล็กขนาดนี้ค่ะพี่ตูนเนี่ยนะคะเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะ ได้เลยครับพี่หมีครับ่นะคะเอาละค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวมก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวส่วนพี่ตูนขอถอดเฟซชิลนะคได้เลยค่ะพี่ตูนค่ะหนึ่งสองสามเป่าเลยค่ะโอ้โหโอ้โห าศก็เข้าไปเต็มถุงแล้วนะ ไม่เหมือนพี่เหมียวเลยเป่าเข้าไปหลายครั้งอากาศก็ยังไม่เต็มถุงสักทีค่ะ ง่ายไหมคะพี่ตูนโหง่ายมากๆครับ ง่ายมากขนาดนี้นะคะ ขออนุญาตเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงดีกว่าค่ะพี่ตูนคะได้ครับพี่เหมียวครับอ่านะคะอ่ะประมาณนี้ไปเลยค่ะพี่ตูน โอ้โหคิดว่าได้ไหมคะน่าจะได้ครับน่าจะได้น่าจะได้นะคะ ก็น่าจะได้อย่างที่พี่ตูนบอกนะคะพี่ตูนอ่ะโอเค เดี๋ยวพี่ตูนเนี่ยเป่าอากาศเข้าไปในถุงเลยนะคะ โอ้โหตั้มั่นใจเลยนะหนึ่งสองสามเป่าไปเลยโอ้โห โอ้โหพี่ต้นคะ เดี๋ยวค่ะ เมื่อกี้เป่าเข้าไปแป๊บเดียวอากาศเต็มหนูค่ะตอนนี้ได้ไหมคะ ได้ครับ ได้ได้อากาศหรอคะได้น้ำลายได้น้ำลายครับโอ้โหโหอันนี้ยากครับพี่เหมียวครับยากใช่ไหมคะ พี่เหมียวลืมบอกไปนะคะอ่าวิธีการที่จะสามารถเป่าเข้าไปอากาศเข้าไปในถุงได้แล้วเนี่ย มีเทคนิควิธีง่ายนิดเดียวเองค่ะ นิดเดียวเลยครับ ใช่ค่ะ่ยังไงครับพี่เหมียว ก็คือพี่เหมียวเนี่ยจะเป่าอากาศเข้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ อากาศคุณจะได้เต็มถุงเลยเชื่อไหมคะพี่ตูนครั้งเดียวครั้งเดียว เต็มถุงครับพี่เหมียว ใช่แล้วค่ะ พี่ตูนไม่เชื่อครับ การทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะของเราเนี่ยนะคะ เราก็จะต้องมีการพิสูจน์ค่ะพี่ตูนได้ครับพี่เหมียวถุงที่เราเตรียมมาเนี่ยนะคะ ก็เป็นถุงใบเล็ก ๆค่ะ นี่นะคะ โอ้โห นะคะ มันไม่เล็กครับพี่เหมียว มันยาวมากเลยนะคะถึงเขาจะเล็กแต่เขาก็ยาวนะคะง่าง่าพี่เหมียวเนี่ยจะให้พี่ตูนเนี่ยช่วยเอามือจับไปที่ก้นค่ะ อ่าได้ครับ นี่เลยไม่ใช่ก้นตัวเองค่ะพี่ตูนโอ้อ่านะคะ จะไปจับก้นตัวเองทำไมล่ะคะเออนะคะ โอเค จากนั้นนะคะเราก็จะเว้นระยะห่างค่ะอ่า ทำให้ถุงตึงๆ นิดนึง อ่านะคะ แล้วพี่เหมียวอย่างที่บอกก็จะเป็นคนเป่าอากาศเข้าไปในถุง นะนะคะ แต่ว่าถ้าเป่าผ่านเฟซชิลเนี่ยจะไม่สามารถเป่าได้ขออนุญาตถอดนิดนึงได้ครับพี่เหมียวเพราะว่าเราเว้นระยะห่างกันแล้วครับโอเคนะคะ อ่ะ เวลาที่พี่เหมียวเป่า เดี๋ยวพี่เหมียวเนี่ยจะเป่าอากาศเข้าไปในถุงค่ะ อ่า เราจะเป่าเพียงแค่ ครั้งเดียว ครั้งเดียวนะพี่เหมียวนะที่พี่เหมียวบอกพี่ตูนเลย พร้อมแล้วหนึ่งสอง ลืมบอกไปค่ะ เวลาที่เป่าเราต้องทำให้ปากถุงกับปากเราห่างกันสักนิดนึงอโอเคได้ได้่านะคะ พร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองพี่ตูนมีอะไรสงสัยไหมคะ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ไม่มีครับพี่เป่าครับพี่เหมียวโอคครับนะคะ ตั้งใจดูดีๆนะคะพี่ตูนพร้อมแล้วหนึ่งสองสามว้าว ดียวเท่านั้นนะคะ อากาศเนี่ยเข้าไปเต็มถุงเลยนะคะ นี่นะคะ วิธีของเหนียวเนี่ยง่ายมากๆเลยเนาะ เดี๋ยวพี่เหนียวเนี่ยจะให้พี่ตูนเนี่ยลองเป่าบ้างค่ะอ่ะพี่ตูนจับปากไว้ เดี๋ยวพี่เหนียวจะจับก้นถุงนะคะ รูปรวมพลัง สูดลมหายใจเข้าค่ะ เข้าอีกค่ะ เข้าลึกๆเลยค่ะ พี่เหนียวครับผมเมื่อไหร่เป่าครับนะคะ โอเคนะคะแล้วพี่ตูนเป่าครั้งเดียวรีบปิดปากถุงเลยนะคะได้ครับพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามเปเลยปิดเลยค่ะพี่โอ้ยนะคะโอเคง่ายไหมคะพี่ตูนง่ายมากเลยครับพี่เหมียวโอ้โหพี่ตูนเนี่ยก็สามารถเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้นะคะง่ายๆ แบบนี้นั่นเองเนาะนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้เนาะนะคะ แล้วพี่ตูนรู้ไหมเอ่ยว่า ทำไมเนี่ยนะคะเราถึงสามารถเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้เพียงแค่ครั้งเดียว ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมครั้งเดียวได้เต็มถุงเลย หลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะ เมื่อกี้ค่ะที่เราสามารถเป่าอากาศเข้าไปในถุงได้ เพียงแค่ครั้งเดียว นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่เหมียวกับพี่ตูนเนี่ยนะคะทำให้การระหว่างปากถุงกับปากของพี่เหมียวเนี่ย ห่างกันใช่ไหมอ่านะคะ เมื่อเกิดช่องว่างระหว่างปากถุงกับปากของเหมียว แล้วเวลาที่เหมียวนะทำการเป่าอากาศเข้าไป มันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะนะนะคะ อากาศบริเวณปากถุงเนี่ย ก็จะเกิดแรงกดอากาศที่ต่ำนะหรืออากาศน้อยนั่นเองเนาะ นะคะ แต่โลกตัวเราเนี่ย มันมีแรงกดอากาศที่มากกว่าเมื่อมันเห็นช่องว่างของปากถุงเนี่ย มันก็เลยสามารถแทรกเข้าไปในถุงทำให้อากาศ ในถุงเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอ๋ออย่างนี้ในี่เอคงรั้งครับเดียวพี่เหนงียว ใช่แล้วนะคะพี่ต้นและในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเจอได้ เวลาที่เราปั่นจักรยานหรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานเดินไปตามมอท้องถนนพี่ตูนขับเป็นไหมคะ ขับเป็นครับมอเตอร์ไซค์ขับเป็นนะคะ แล้วพี่ตูนเวลาที่พี่ตูนเนี่ยขับรถไป เจอกับรถสิบล้อ พี่ตูนทำยังไงคะโอ้บิดแซงเลยครับผมแซงเลย ไม่ได้นะคะมันเป็นอันตรายนะคะ เวลาที่เราขับรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานต่างๆ ไปบนท้องถนนเนี่ยเนาะนะคะ เวลาที่รถสิบล้อหรือรถบรรทุกค่ะ วิ่งผ่านเราไปด้วยความเร็วค่ะ เราจะรู้สึกเป็นไงคะพี่ตูนเย็นเย็นวูบวูบเสียวๆครัโอ้ยเย็นเย็นวูบวูบเสียวๆนะคะบางคนจะรู้สึกว่าเวลาที่รถสิบล้อวิ่งผ่านเราไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเหมือนรถสิบล้อดูดค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถสิบล้อเนี่ยไม่สามารถดูดเราได้นะคะแต่ว่าที่เรารู้สึกเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่รถวิ่งไปค่ะ อากาศระหว่างตัวเรากับรถสิบล้อเนี่ยจะมีการ การเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะอ่าทำให้แรงกดอากาศต่ำ อีกด้านนึงเนี่ยมันไม่มีรถจักรยานยนต์หรือไม่มีรถสิบล้อใช่ไหมมันมีแรงกดอากาศที่มากกว่า เพราะฉะนั้นนลวนะแรงกดอากาศที่มากกว่าเนี่ยมันก็เลยดันเราค่ะ เข้าหารถบรรทุก มันก็เลยทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่า เจอรถบรรทุกบนท้องถนนห้ามปิดแซงเด็ดขาดนะคะได้เลยครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ และนี่ก็คือสาระดี ๆนะคะ จากไกลสายทริคของเราเนาะที่จะนำ ให้คุณคลิกนะคะกับเรื่องราวรอบตัวมากขึ้นนั่นเองนะนะคะ พบกับคลิกทางวิทยาศาสตร์ที่ชวนว่านนะคะ กันได้ใหม่ในครั้งหน้า วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแม่แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ